สวัสดีครับ พบกับบทเรียนออนไลน์ชุด e C ICT บทเรียนที่จะนำคุณเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บทเรียนที่คุณจะศึกษาได้ง่ายๆ จากที่บ้านของคุณเอง ผมอาจารย์ดรวิชิตเทพประสิทธิ์ ผมนายรุ่งภพเผ่าดีครับ ยินดีที่จะนำทุกท่านเข้าสู่โลกของ ICT เพราะ ICT เป็นเรื่องง่ายๆ สวัสดีครับอาจารย์อะไรครับนั่น อืม มาพอดีเลย ผมกำลังได้มาสดๆร้อนๆเลยครับ อะไรเหรอครับ หุ่นยนต์เหรอครับ อาจารย์ครับหุ่นยนต์ครับ หุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่าเมกานอย G15 Personal Robot เป็นของเด็กเล่นนะครับ ว้าว ของเด็กเล่นสมัยนี้ไฮเทคจริง ๆ เลยครับ อาจารย์แล้วมันทำอะไรได้บ้างเหรอครับเนี่ยหุ่นยนต์ตัวนี้ทำมาสำหรับให้เราฝึกสร้าง ประกอบชิ้นส่วนต่างๆเบื้องต้นนะครับ หลังจากประกอบแล้วเราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมสั่งงานได้ด้วยนะครับ เขียนโปรแกรมสั่งงานมาได้ด้วยเหรอครับอาจารย์ โอ้แจ่มจริง ๆ เลยนะครับเนี่ยครับ ตัวโปรแกรมที่ให้มาก็เป็นชุดคำสั่งง่าย ๆ ครับ ก็อย่างที่บอกนะครับ มันเป็นของเด็กเล่น โอ้ผมละอิชาเด็กสมัยนี้จริงๆ เลยครับ อืม รุ่งพบ อยากจะลองสร้างหุ่นยนต์ดูบ้างไหมครับทำได้ด้วยเหรอครับ อาจารย์ แต่ผมไม่มีความรู้ในด้านนี้เลยนะครับ ผมจะทำได้หรอครับ ไม่เป็นปัญหาครับ เราก็เริ่มจากการสร้างหุ่นยนต์แบบพื้นฐานง่ายๆก่อน เช่น หุ่นยนต์แบบมีล้อหุ่นยนต์เดินตามเส้นหุ่นยนต์ที่สามารถหลบสิ่งกีดขวาง มีมากมายหลายแบบตามจินตนาการเราเลยนะครับ แล้วราคาล่ะครับอาจารย์เด็กนักศึกษาอย่างผม คงมีเงินไปซื้อหุ่นยนต์แบบนี้ไม่ได้หรอกครับ อืม ไม่แพงมากนะครับ ในปัจจุบันส่วนสมองกลที่ควบคุมหุ่นยนต์นั้น เราจะใช้บอร์ดสำเร็จรูปครับ เราเรียกว่า Arduino เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source ก็คือมีการเปิดเผยข้อมูล ทั้งด้าน ฮาร์ดแวร์ แล้วก็ซอฟต์แวร์ ตัวบอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา ทั้งนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรมต่อเองได้อีกด้วย อย่างรุ่นยอดนิยม Arduino Uno R3 ราคา 2-300 บาทเองนะครับ โอ้โห แจ่มสุดๆ เลยครับอาจารย์ ผมอยากจะทำแบบนี้ได้บ้างจังครับอาจารย์ นี่เป็นบรรดาหุ่นยนต์ที่พัฒนามาจากบอร์ด Arduino ครับ โอ้โห แจ่มสุดๆเลยครับอาจารย์ ผมอยากจะทำแบบนี้ได้บ้างจังครับ ทำได้แน่นอนครับ แต่เราก็ต้องมีพื้นฐานหลายอย่างเหมือนกัน ต้องรู้เรื่องกลไกต่าง ๆ รู้เรื่องการเขียนโปรแกรม หุ่นยนต์เนี่ย เป็นการบรูรณาการศาสตร์หลายสาขาเลยนะครับ และในปัจจุบันรัฐบาลของเราก็ได้ให้ความสำคัญมากๆ กับการส่งเสริมให้พวกเรามีความรู้เกี่ยวกับการสร้างหุ่นยนต์นะครับ ตามโรงเรียนก็มีการสร้างหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขัน แถมคนไทยยังไปชนะรางวัลระดับโลกบ่อยๆ เลยนะครับ โอ้ ครับอาจารย์ ผมสนใจในวิชานี้มากเลยครับ อาจารย์ แล้วผมจะได้เรียนอะไรบ้างครับ ในวิชานี้เราจะได้ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น พื้นฐานความรู้ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การใช้สมองกล Arduino การสร้างหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี เห็นคุณค่าของการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน มีจินตนาการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บทเรียนชุดนี้มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ครับ 1. มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น 2. บอกคุณลักษณะของอุปกรณ์ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นส่วนประกอบของหุ่นยนต์ได้ 3. สามารถประกอบชุดอุปกรณ์เป็นหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาได้ 4. สามารถโปรแกรมเพื่อให้หุ่นยนต์ทำตามคำสั่งได้ 5. สามารถออกแบบพัฒนาสร้างสรรค์ชิ้นงานหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาตามความต้องการได้